แต่ทีนี้ในกรณีที่เราเห็นว่ามันเยอะเกิน เราก็เอาพริกแกงกับน้ำส้มฟันไม้ไปฉีดไล่ ต้นแม่เป็นมันก็จะอั้นเพราะมันไส้มันตายไปแล้ว รอบข้างเนี่ย มันก็จะแตกออกขึ้นมาก็ยามให้มีตัวแทน เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำลายโดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากท่อน้ำท่ออาหารบริเวณคนต้นเหนือระดับน้ำ ทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลือง ลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวกแห้งตายเป็นหย่อมๆเรียกว่าอาการไหม้ป้องกันกำจัดได้โดย 1. ปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่นสุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 3 เป็นต้น และไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก และควรปลูกสลับ ระหว่างพันธุ์ต้านทานสูง กับพันธุ์ทนทาน หรือพันธุ์อ่อนแอปานกลาง เพื่อลดความเสียหาย 2. เมื่อเกิดการระบาดรุนแรง ใช้กับดักแสงไฟ ดักตัวเต็มวัยที่เริ่มอพยพ 3. ควบคุมระดับน้ำหลังปักดำหรือหว่าน 2-3 สัปดาห์ไปจนถึงระยะตั้งท้อง โดยให้มีน้ำเรียผิวดินนาน 7-10 วัน แล้วปล่อยไว้ให้แห้งเอง และออมน้ำเข้าในระดับเดิมสลับกันไป ใช้จุลินทรีย์กำจัดแมลง เช่นเชื้อราบิวเรีย เชื้อราเมตไลเซียม และ 4. อาจใช้สารเคมีตามคำแนะนำของทางราชการ